คลิปแสนวิว กับ2 0 0 0 0 0วิว ได้เงินต่างกันไหมแล้วต่างกันกี่บาท เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูครับ พื่อนๆที่เข้ามาทำ YouTube หรือเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็สงสัยใช่ไหมครับว่ารายได้ของยูทูบเบอร์ใน1 0 0 0 0แสนวิวเนี่ยจะมีเงินกี่บาท แล้วถ้าสมมติว่า1 0 0 0 0แสนวิวได้เงินขนาดนี้2 0 0แสนวิวจะได้เงินกี่บาทแล้วแต่ละวิดีโอทำไมถึงได้เงินไม่เท่ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขข้อข้องใจให้ได้รับชมกันครับ ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าช่องผมนะครับบังเอิญว่าโชคดีนะฮะถึงแม้ว่าคนซับสไครเบอร์แค่ 5,000 กว่าคนเนี่ยแต่ว่ามีคลิปวิดีโอที่ใกล้จะถึง 200,000 วิวอยู่ 1 วิดีโอนะครับส่วนอีกวิดีโอหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์200,000 วิว กับ 100,000 วิว ได้เงินต่างกันไหมแล้วต่างกันกี่บาทนะครับตอนนี้นะฮะเราก็มาเปิดแดชบอร์ดนะครับหรือหลังบ้านของคลิปวิดีโอครับอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าวิวนะครับก็คือแก้ปัญหาไมช็อตอย่างถาวรนะครับดูแล้วนะครับตั้งแต่เปิดคลิป มาจนถึงณปัจจุบันนี้ฮะจะมีรายได้ทั้งสิ้น 1,723 บาท 96สตางค์ครับซึ่งตีเป็นแสนวิวเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับ เราก็ต้องมาตั้งกันก่อนนะครับ คือเอาตัวเงินนะครับ ตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนวิวนะครับ ซึ่งเงินมันจะได้เท่ากับ 1,723 บาท 96 สตางค์นะครับ หารด้วยจำนวนวิวนะครับก็คือ 1 4 0 0 0 0 กับอีก 600 วิว ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนนะครับที่เราจะได้มาเป็นเงินนะครับต่อ 1 วิวนะฮะ เราก็จะเห็นแล้วว่า 1วิวเนี่ยจะเท่ากับ 0.012นะครับผมขอเป็น 3 หลักแล้วกันจะได้ไม่งงนะ0.012 บาทนะครับหรือประมาณ 1 สตางค์ฮะ1วิวเท่ากับ 1 สตางค์100วิวเท่ากับ 1 บาทนะฮะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าแสนวิวได้เท่ากับกี่บาทเราก็คูณเข้าไปครับ1 0 0 0 0แสนวิวฮะแสนวิวจะเท่ากับ 1,226 บาทกับอีก 14 สตางค์นะฮะซึ่งนี่คือราคา1แสนวิว ของคลิปวิดีโอนี้ ทีนี้ผมจะให้ดูนะครับคลิปวิดีโอที่มีคนดูถึง 2 0 0 0 0 0วิวเนี่ย จะได้เงินกี่บาท นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่ครับ เห็นไหมว่าคลิปวิดีโอที่ 2 ที่ผมเปิดให้คือรู้ไหมทำไมพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ถึงเป็น ร้อนในบ่อยๆ เนี่ย มีจำนวนคนรับชมหรือวิวเนี่ย เกือบ2 0 0 0 0 0วิว แต่ว่าจำนวนเงินเนี่ย น้อยกว่าทางคลิปวิดีโอที่ได้แสนวิวกว่า 3 เท่าเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามันมีอีกหลายสาเหตุเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะฮะทำไมถึงไม่เท่ากันในแต่ละคลิปวิดีโอนะฮะก็คือมันมีตรง รงนี้ครับผม อ่า ผมขอกดตรงรายได้นะครับ มันมีตรงนี้ครับ คือ CPM ตามการเล่นนะครับ CPM ตามการเล่น CPM คืออะไรนะครับ ผมก็ไปค้นมานะครับ CPM ก็คือโ o ดเปอร์เ o u s a n d impression นะฮะ ก็คือจำนวนการแสดงผลต่อ 1,000 ครั้ง นะครับคือผู้โฆษณาเนี่ยนะครับจะมาลงโฆษณากับคลิปวิดีโอของ YouTube เนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งราคาไว้ว่า อยากให้โฆษณาของเขาเนี่ยมีคนดูหนึ่งครั้งเนี่ยจะจ่ายเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งโฆษณาพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้จ่ายให้กับเราโดยตรงนะครับคือเขาไปซื้อโฆษณากับ YouTube นะครับแล้วยู u t u b e เนี่ยก็เก็บเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับแล้วก็มาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับเราที่ทำคลิปวิดีโอนะครับโดยการที่มีคนมาดูปุ๊บเราก็จะปล่อยโฆษณาแล้วก็แบ่งตังกัน ซึ่งราคาในการแบ่งเนี่ยผมก็บอกไม่ได้นะ ครับว่าทำไมมันถึงต่างกัน และแต่ละอันเนี่ยให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันเป็นอัลกอริทึมของทาง YouTube นะครับซึ่งเขาปิดไว้เป็นความลับนะครับ ผมแล้วก็มันใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากในการคำนวณรายได้ในแต่ละบาทนะครับผม ตอนนี้ผมก็เลยบอกว่า1 0 0 0 0แวิวกับ2 0 0 0 0 0วิว ได้เงินไม่เท่ากันแน่นอน และนะครับไม่จำเป็นว่า2 0 0 0 0 0วิวต้องได้เงินเยอะกว่าด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อาจจะรู้แล้วนะครับทำไม2 0 0 0 0 0วิวถึงได้เงินน้อยกว่า1 0 0 0 0 0วิวนะครับ เพราะว่าเนี่ยฮะอย่างที่บอกคือ CPM นะครับของคลิปวิดีโอแต่ละคลิปวิดีโอจะไม่เท่ากันตัวนี้เนี่ยมี CPM อยู่ที่ 41 บาท 44 สตางค์ นะฮะ ส่วนทางฝั่งของตัวคลิปวิดีโอ2 0 0 0 0 0 วิวเนี่ย จะอยู่ที่ 24 บาท 22 สตางค์เท่านั้นนะครับ ซึ่งการทำวิดีโอเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าการทำวิดีโอคลิปยาวๆเนี่ยมันก็จะสามารถใส่โฆษณาได้มากยิ่งขึ้น สมมุติว่าเราทำโฆษณา 10 นาทีกับ 20 นาทีนะฮะคลิปวิดีโอนาน10 นาทีเนี่ยก็ใส่โฆษณาได้ประมาณหนึ่งแต่ว่า 20 นาทีมันก็จะใส่ได้มากกว่านะฮะตามช่วงเวลาของโฆษณานั่นเอง ทำให้ CPM ก็มากขึ้นด้วย และแน่นอนครับว่าความรู้หรือว่าเรื่องของคลิปเนื้อหาของคลิปเนี่ยถ้ายิ่งเป็น เนื้อหาที่มันแมสนะฮะหรือว่ามีคนค้นหาเยอะ หรือว่าเป็นเนื้อหาที่มันพอที่จะลงโฆษณาแล้วมีคนเข้ามาดูแล้วมันเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้เนี่ย CPM ก็จะสูงตามนะฮะฉะนั้นไอตัวลิปพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ทำไมถึงเป็นร้อนในบ่อยๆเนี่ยถึงมีอัตราที่ CPM ต่ำกว่าคลิปวิธีแก้ปัญหาไมช็อตซึ่งวิธีแก้ปัญหาไมช็อตเนี่ยผมไปเซิร์ชมาก็คือมีคนดูคลิปวิดีโอเนี้ยตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าคนเจอปัญหากับการไมช็อตเนี่ยบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ เจอบ่อยมากนะครับทำให้มีคนเซิร์ชหามันค่อนข้างบ่อย พอเซิร์ชหาบ่อยปุ๊บลูกค้าหรือ YouTube เนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยคลิปวิดีโอนี้มีการเล่นบ่อย แล้วก็คนที่จะเข้ามาดูเนี่ยมีกำลังที่จะซื้อและอาจจะซื้อของในอนาคต ฉะนั้นโฆษณามันก็จะลงเยอะ CPM ก็จะเยอะตามนะครับ ฉะนั้นนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่คิดจะทำ YouTube ใหม่ๆเนี่ยอย่าไปซีเรียสเรื่องวิวนะครับบางช่องหรือบางคนเนี่ยมียอดวิวน้อยหลักพันหลักหมื่น อาจจะได้เงินเยอะกว่าคลิปวิดีโอหลักแสน นก็เป็นได้นะครับ ฉะนั้นเพื่อน ๆ อย่าไปซีเรียสกับตัววิวมากนักนะครับ ทำวิดีโอของคุณนะฮะให้มีคุณภาพและคอนเทนต์ดีๆนะครับ มันก็จะทำให้มีโฆษณามาลงเยอะแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เยอะมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผม ยังไงก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยละกัน แต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะฮะ ขอฝากไว้เลยครับกับการกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องอาจารย์โอมนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับแดชบอร์ดหรือหลังบ้านหรือข้อมูลอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะฮะคอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์โอมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆ ทุกคนได้รับชมต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะฮะส่วนนี้เป็นเสื้อช่องอาจารย์โอมนะครับ ผม ตอนนี้ยังไม่ทำขายนะฮะ แต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์โอมถึงหมื่นซับสไครเบอร์เมื่อไหร่ จะแจกในอนาคตนะ อย่าลืมกดซับสไครให้อาจารย์โอมด้วยนะครับ